ขสิทธิ์การที่บุคคลใด ๆ กระทำการใด ๆ แก่งานลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแบ่งได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรงและก็การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ การละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรง ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ การทำซ้ำและการดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในกรณีของโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม คือการที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า งานใดได้ทำขึ้นโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น แต่ยังกระทำเพื่อการหากำไรจากงานนั้น การกระทำดังกล่าวนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ การขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การจ่ายแจกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ การนำเข้ามาในราชอาณาจักร พื่อการใดๆ นอกเหนือจากการใช้เป็นการส่วนตัว